ะไม่ตายต้องเผาทิ้งริทุกคน นั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามคือเผาทิ้งแน่นอน ไม่ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนั่นแหละก่อนที่เขาจะเผาทิ้ง เราควรพอทำอะไรได้ เราก็รีบทำซะตอนนี้เขาปล่อยให้เรา สวัสดีครับผม คือวันนี้ทางเราก็จะพาไปน้อมถวายอาลัย และน้อมกราบหลวงพ่อด้วยเสียงก้าวนะครับผม คือหลวงพ่อคัชพัฒหรือหลวงพ่อประสงค์ สุจิตโต วัดป่าประสิทธิ์ สามัคคีธรรมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร นะครับผม ท่านก็ได้ละสังขารครับ รวมสิริอายุได้ 60 ปี 40พรรษาครับผม คือท่านก็ได้ ละสังขารในอาการอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับผม ครับ คือหลวงพ่อท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหา พระอาจารย์สุพัฒสุกาโม ก็คือก็เป็นพระอาจารย์ที่เคยมีข่าว พ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อน ก็เกี่ยวกับตกเครื่องบิน ห้ารูปนะครับผมทางเราบอกเลยนะครับว่าญาติธรรมทั้งหลายที่มาส่งหลวงพ่อท่านเข้าสู่แดนพระนิพพานนี้ก็ เยอะมาก ๆ ครับผมหลั่งไหลมาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นในตัวจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดทั่วไปครับ อันนี้ทางเราก็ได้พาเข้าาสู่หน้าวัดของหลวงพ่อท่านแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปในงานครับผม ญาติธรรมก็หลั่งไหลกันมาเยอะมากครับผมก็จะมีทั้งเดินเข้าและเดินออกกันนะครับผมครับ ตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่วัดแล้วก็ จะเข้าไปในพิธีที่ถวายพระเพลิงหลวงพ่อท่านนะครับผมครับ ก็ถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเยอะมากแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายก็เยอะมากครับผมหลั่งไหลมาจากต่างจังหวัดหรือว่าในตัวจังหวัดหรือชาวพุทธเราทั้งหลายนะครับผมครับ ก็ได้มาส่งหลวงพ่อ เข้าสู่แดนพระนิพพานด้วยกันครับผมครับ thank you ตัวเองอยู่ในใจของท่านแล่วแหละ ถ้าเราอยากจะทราบพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธครับถ้าอยากจะทราบให้ตั้งใจปฏิบัติหนักเห็นไหมแต่คำมพกที่จะรอสถาคตแนะนำสั่งสอนนี้ เป็นคำที่ยังผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ให้รู้ตามเห็นตาม ไม่ได้ทำเป็นข้อาะอยาอื่นนะเพราะเราทำมาแล้วผู้บอกอย่างนั้นตอนพวกเราอย่างนั้นการที่พวกเราทั้งหลายถ้าเรา ปฏิบัติตามไรยก่อนเราท้าพิสูจน์ก็ได้เราท้าพิสูจน์ความว่าทำทคำว่าธรท้าพิสูจน์ความตััสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ แต่ถ้าจิตใจของเรา มีความสงบร่มเย็นเกินไป นั่นแหละพอใจสงบ มันไม่สงสัย มันไม่สงสัยคำว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เนี่ยคำว่าไม่สงสัย คือไม่ใช่ว่าหมดกิเลสไม่ใช่สงไม่สงสัยหมด ไม่สงสัย ในปฏิปทาไม่สงสัยพระเจ้า ว่ามีหรือไม่มีไม่สงสัยในปฏิปทาตามสั่งสอนพระองค์ท่านว่าผิดถูกประการใดไม่สงสัยในพระยาสงว่าเป็นพระลูกจริงจริงอย่างไรไม่เห็นอย่างไรนี่แหละคือมันไม่สงสัยเขาไม่สงสัยคือมันยอมมันลงต่อมันลงต่อคำสอนของพระเจ้านั่นแหละคือมันลงในใจของเรา เพราะใจเราปฏิบัติมันเป็นไปยอมรับมันไม่ค้านตนเอง จะขอรู้เองมาจากสถานที่ต่างๆมาเป็นวนรวมมากอย่างนี้ ท่านก็คงกราบปลื้เป็นเอกยินดีกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันแต่นี้ท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกประเด็นนี้ท่านเราไม่สามารถมองเห็นท่านท่าน จากพวกเราไปจะมองเห็นเรารือไม่มองเห็นเรา เราไม่ห้าสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ทีนี้เราว่าไม่เห็นกันก็พอแล้วนั่นแหละ และได้บรรดาพี่น้องทั้งหลายน้อม น้อมนำไปคิดพิจารณาว่าเราทุกคนเกิดขึ้นมาจะต้องตายด้วยกันนะ ไม่มีใครจะไม่ตายต้องเขาทิ้งนี้ทุกคน นั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามคือเขาทิ้งแน่นอนไม่ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนั่นแหละก่อนที่เขาจะเผาทิ้ง เราควรพอทำอะไรได้ เราก็รีบทำซะตอนนี้เขาปล่อยให้เราทำ อยากไปทำอะไรก็ไปอยากไปทำคุณงามความดี ไปให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ไปซะอยากทำอะไรให้รีบทำเพราะความเป็นความตายไม่แน่นอนทุกคนจะเป็นอย่างนี้เราอยู่กับของตายด้วยกันนะเนี่ยแหละเราก็หากฝึกหับภาวนาอย่าพากันที่เกียดหลายเราเป็นลูกชาวพุทธฝึกภาวนา ก่อนหลับก่อนนอนเราทุกวันให้ไหว้พระอรหังสัมมาสวดิ์โตสุปฏิปันโนแล้วก็ให้ภาวนานึกพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธคือนึกพุทโธเท่านั้นแหละไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นเราปล่อยวางเรื่องอื่นคืออดีตอนาคตก็ตาม เราไม่ต้องไปสนใจเราดูในปัจจุบัน เราไม่ต้องไปสนใจกับอย่างอื่นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้พยายามปล่อยวางอย่ายินดียินร้ายติดใจเนี่ยให้เราพยายามปล่อยวางให้เราอยู่ในวงปัจจุบันนึกพุทโธอยู่อย่างนั้นนึกป่าเราไม่ได้นึกมาในจิตใจของเราจริงถ้าคนนึกมาอยู่ในจิตใจของเราจริงแล้วจะว่าพุทธังสารกัจฉามิหรือไม่ว่ามันก็ไม่มีปัญหานะจะขอสินหรือไม่ขอสินก็ตามเรามีอยู่แล้วสินในตัว เรารักษาตัวเราเป็นศีลเป็นธรรมอยู่แล้ว เราประพฤติดีปฏิบัติดีอยู่แล้ว มันก็เป็นศีลเป็นธรรมในตัวของเรา เราไม่ต้องไปสนใจกับใครเราไม่ต้องไปขอกับใครก็ได้เรามีอยู่แล้วนะนี่แหละเพราะตัวเราเรารักษาเราให้เป็นศีลรักษาเราให้เป็นธรรมเพราะการรักษาศีลรักษาธรรมทั้งสองรักษากายรักษาวาจารักษาใจให้เรียบร้อย รักษาใจให้ ดีให้สวยงามเท่านั้นเอง ถ้าจะไม่สิ่งเหล่านี้ไม่เรียบร้อยไม่สวยงาม ก็ไม่เป็นศีลเป็นธรรมขาดความเป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละให้เราทั้งหลายพยายามหาที่พึ่งภายในจิตใจของเรา เราหวังพึ่งอะไร เราพิจารณาแล้วตั้งแต่เราเอาอย่างอาจารย์ผมเราเห็นแล้วท่านพึ่งอะไร เราจะพึ่งอะไรเวลาเราแ้บฟันหนังเลื่อกระดูกอวัยวะต่างๆ เราไม่เอาไปด้วย สิ่งที่เราจะเอาไปนั้นคือบุญ และบาปพระนั่นเองในจิตใจของเรา บาปก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์บุญ เป็นผลให้เกิดความสุข นี่แหละ ให้เราพยายามสร้างความสุขเข้าสู่จิตใจของเรา วันนี้เรามางานอาจารย์ประสงค์ เราก็คือมาสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่ามาสร้างความสุขเข้าสู่จิตใจ ดังพระบาลีแสดงว่าสุขโภคมัยศะสัรจิตฉันการสั่งองบุญเข้าสู่จิตใจนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้เราก็มาสั่ง สั่งผลคุณงามความดีสั่งผลบุญสวนเข้าสู่จิตใจของเรา ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นคำว่าบุญคุณคือความสุขเพราะยังมีน้อย เราพยายามทำให้มากเจริญให้มากำาวิโตโมนิโตทำให้มากทำให้หลายอย่าท้อถอยทำให้มากทำให้หลายแล้วเรามาเห็นขึ้นมา เราบริกรรมพุทโธมากไม่มันก็จะเห็นขึ้นมาในจิตใจเรานี่แหละเราบริกรรมพุทโธไปแล้วพุทโธก็จะมากลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจของเรา พอมาคมคืนไปหนึ่งก็ต้องฝากไว้เป็นเครื่องประดับใจขันก็ใส่ใจไว้เลยพุทโธนะไหนออกแต่ขันก็ใส่ใจไว้เลยไปไหนหน่อยไปพุทโธนั่นแหละ แต่ขันก็ใส่ใจไว้ ก็ไม่มีอะไรหรอกพูดไปมากก็มีพุทโธเนี่ยแหละครูบาอาจารย์ก็เรียนพุทโธมา ไม่ว่าหลวงปู่ไหนก็ตามท่านเริ่มต้นจากพุทโธทั้งหมดจนได้มาเป็นครูบาอาจารย์หมอพวกเราเราก็ให้มีพุทโธพุทโธประจำใจ เนี่ยก่อนหลับก่อนนอนอย่างอย่างน้อยเราก็ได้อาบน้ำก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยเพะร่างเนื้อร่างกายเราทำงานตัวปวกเราต้องอาบน้ำจิตใจของเราก็ทำงานตัวปวกก็ต้องอาบน้ำหน้าก่อนภาวนาไหว้พระภาวนา้ะก่อนล้างหน้าล้างตาไม่ได้ล้างหน้าล้างตาคนชอบคนไคนเห็นที่ตา ที่โลกที่ปวดที่หลงใจมากที่เห็นไม่เป็นเาทุกอย่างข้าสมาคมนี่แหละเราพยายามล้างหน้าตามก่อนเราทำไม่เป็นเราล้าที่้งของเราใช่ไหมแต่ประเด็นคือในส่วนนี้เราก็จะเดินไปโรงทานที่ญาติธรรมทั้งหลาย ได้มาทำโรงทานถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นบุญกุศลเก็บเกี่ยวไปใน ภายภาคหน้าแล้วก็เพื่อให้ญาติธรรมทั้งหลาย ไม่ได้ขาดผูกปกป้องในเรื่องอาหารต่างญาติธรรมทั้งหลายก็ได้มาทำโรงทานกัน เยอะมากครับผมใน ส่วนนี้ที่เราเดินเข้ามานี้ก็คือเราจะมาช้าหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมคนก็ทยอยกลับกันเยอะพอควรและโรงทานต่าง ๆก็เก็บกันบ้างแล้วเดนอ อะไรกินนะคุณเป้ยังเบิ่งรอรับคุณปะ คือในส่วนนี้เราก็จะพาเดินไปกราบไหว้เจดีบรรจุอธิธาตของพระอาจารย์สุพัฒสุกาโมนะครับ ญาติธรรมทั้งหลายก็คงได้ยินข่าวข่าวกันแต่ก่อน เรื่องที่ว่าพระตกเครื่องบินห้ารูปพร้อมกันนะครับผม ในช่วงยุคนั้นเราได้เสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในส่วนนี้เราก็จะพาไปกราบไหว้อธิษฐานของพระอาจารย์ท่านนะครับผม ก็อยากให้ญาติธรรมทั้งหลาย ได้มากราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะครับ ก็เป็นสิริมงคล เก็บเกี่ยวบุญบารมีของเราไว้ ก็ขอฝากญาติธรรมทั้งหลายได้กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับ